เอาสเก็ตเตอร์มาแล้วสองตัวยังไง ลงมาหรือเปล่า โอ้โห ลงมาเรียบร้อยนะท่านผู้ชม ลงมาจนได้นะ เอาเรื่อง โอ้ยเน็ต กว่าจะมานะ เน็ตนะ โอ้โห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 เอาเรื่องเลยนะเบ็ดสองพันอะ ผมขออนุญาตเริ่มที่เบ็ดสิบบาทเลยนะ เปิดเอาต่อไปก่อนเลยห้าสิบหมุนขออนุญาตยังไม่เปิดเทอร์โบนะดูทรงเกมไปก่อนนะ อ้าวเปิดหัวมาก็ดีเลยนะไหล โอ้โหเอ้าวยังไหลอยู่นะ ทูนสองเข้าไปตรงนี้ ได้อยู่นะ อุ้ยตรงนี้คึ้นกระดานเลยนะ ตรงนี้ อุ้ยตรงนี้อีกหคูณสองเข้าไปตรงนี้เอาเรื่องเลยนะ หนึ่งร้อยสิบสองเลยนะดอกเมื่อกี้นะยังทรงๆอยู่นะสำหรับกราฟผมอะ ลงบ้างไม่ลงบ้างแบดสิบบาทนะ ก็ยังไม่เท่าไหร่นะ ดูทรงเกมไปก่อน แต่รวมๆแล้วยังถือว่ายังกำไรอยู่นะ นิดหน่อยนะสสี่ิบบาทนะ ตอร์ไม่ลงเลยเว้ย เฮ้ย ไม่น่าพูดเลยว่าเมื่อกี้ได้กำไร 40 บาท อ่า เงียบเหงาเลยคันนี้ อ่า มาหน่อย เฮ้ย เงียบจัง อ้าวมา ไหลหรือเปล่า อ้าวไหลด้วย ยังไงคูณ2เข้าไปครับ มากาแฟตรงนี้โอ้ไม่ไหลนะท่านผู้ชมยังไม่ไหลนะเฮ้ยมา เอ้า ไหลแล้ว ยังไม่ไหลต่ออีกนะ น่าเสียดายอยู่นะ อีก12หมุนนะสำหรับเบสสิบบาทนะ ยังทรงไม่ดีเท่าไหร่เบสสิบบาทผมว่ามา ไหลแล้วครับ สเต็กดรงนี้มาแล้วอุ้ยดรงนี้ไหลต่อเลยนะ หุยไหลต่อครับ ตรงนี้ยังไงอีกโูหหมดแล้วนะคูสี่เข้าไปสำหรับดับนี้นะ เงินรางวัลก้อนโต 208 บาทนะเอาเรื่องมาหูโหไม่ไหลต่อนะ สองหมุนสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะ อู้ยดอกนี้ยังไหลต่อนะโอ้โหยาวๆเลยครับดอกนี้ โอ้โหลงมาสเต็กลงมาอีกเปล่าหู้ยดอกนี้ คูณก้านะท่านผู้ชม โอ้โหเอาเรื่องเลยนะสำหรับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกาแปดร้อยเจ็ดสิบสามนะ เอาเรื่องสองหมุนนะท่านผู้ชมนะไปเลยนะโอ้โหจบแบบเงาเงา ขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะท่านผู้ชม ขออนุญาตเปลี่ยนไปที่เบ็ด40บาทเลยนะ เปิด30หมุนพอนะ ขออนุญาตเปิดโทโบยัดเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดโทโบทรงยังไม่โดนเท่าไหร่เอ้ยเปลี่ยนเบ็ดมาแล้วโปะบาโบบาเลยอ่ะ อุ้ยเอาเรื่องทำเป็นเล่นไป ไหลขนาดนี้โอ้โหชอบใจอ่ะ อือหือเหล่านี้เต็มๆเลยนะ โอ้ยคูณ14นะ เอาเรื่องสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกะ4,088นะ เอาเรื่องโอ้เปลี่ยนเบ็ดมาเป็นเรื่องเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหเปลี่ยนเบ็ดมาเป็นเรื่องเลยนะโอ้เอาเรื่องหุยหุยตรงนี้ คูณ 8 เข้าไปนะตรงนี้สำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลก้อนโต 1,152 บาทนะ เอาเรื่องทูนสองเข้าไปครับออาลงมาไม่ไหลนะ ยี่สิบมาตรงนี้ ยังนะยังไม่ไหลนะท่านผู้ชมนะคูณสองเข้าไปก่อนนะ ไม่ไหลอีกนะ โอ้โห ผมขออนุญาตย้ำไม่ที่เบ็ดสิบบาทนะเมื่อกี้ แตกดีอยู่นะ ยัดไปเลยนะสสามิบหมุนนะ ไปดิไหลไปดิลูก ไหลไปดิอย่างนั้นแน่ขึ้นกระดานไปก่อนโอ้โหยังไม่ไหลนะเบอร์เกอร์ นิดเดียวนะเมื่อกี้อือหือน่าเสียดายนะโบมาแล้วอือหือยังนะ ไหลแบบนี้ยังนะโอ้สแกตเตอร์ ไม่ค่อยมาให้เห็นเลยนะผมขออนุญาตขออนุญาตย้ำไปที่เบ็ดสี่สิบเหมือนเดิมนะสามสิบหมุนนะ ดูซิ จะมาหรือเปล่าย้ำอยู่นี่แหละ โอ้โหตรงนี้ เอาเบ็ดสี่สิบว่าเอาเรื่องเลยนะ ผมว่าทรงดีมากเลยไหลไปแล้วมั้งโหไม่ไหลนะ นึกว่าไหลไปแล้วเมื่อกี้ หัวใจ โอ้โห่างนี้ชุดใหญ่นะอ่ะมา เอาอุ้ยตรงนี้มาอีกครับโอ้โหคูณสองเข้าไปก็เอาเรื่องอยู่นะ อือโอ้โห ตรงนี้ชุดใหญ่คูณเจ็ดเข้าไปเอาเรื่องนะสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก็โต 1,288 นะ โอ้โห เอ้าสเก็ตเตอร์มาแล้วสองตัวยังไง ลงมาหรือเปล่า โอ้โห ลงมาเรียบร้อยนะท่านผู้ชมลงมาจนได้นะเอาเรื่องโอ้ยเน็ตกว่าจะมานะเน็ตนะโอ้โหสิบหมุนนะเข้าฟรีสิบหมุนนะเอาเรื่องอุ้ยอุ้ยฟีเน็ตฟรีป่ะยังไงเฮ้ย าได้แค่เพิ่มหมุนละมั้งโอ้โหเพิ่มแค่ห้าหมุนนะอุ้ยเพิ่มอีกห้าหมุนนะ จุด จุดแบ่งนะเอ้าโอ้โหฟรี ฟรีในฟรีของแท้นะตรงนี้ มาอีกห้าหมุนนะ โอ้โหชุดแฮปปี้มิวจริง ๆ นะ บอกเลยว่า ชุดเบิ่มอ่ะโอ้โหยี่สิบหมุนอ่ะ เอาเรื่อง โอ้โห ไหลแบบนี้ อืม สงสัยจะแตกชุดใหญ่ว่ะ รอมาหลายวันแล้ว ขอแบบเต็มคาราเบล อ่ะ มีว่าแบบเต็มคาราเบลอ่ะเฮ้ย มาน้อยแต่มานะไม่เป็นไรขอให้มาก็พอละเอาไหลไปครับคูณสิบเอ็ดแล้วนะตอนนี้ ดูซิ จะมีชุดใหญ่ให้เราเห็นหรือเปล่านะคูณสิบห้าแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมนะอีกสิบสี่หมุนนะ ดอกนี้นะ เงินรางวัลซูเปอร์ไมกา2,128 นะ เอาเรื่องอีอ1ดหมุนนะคูณ21 แล้วนะตอนนี้นะคูณ23 แล้วท่านผู้ชมมาลุ้นกันว่าจะมีชุดใหญ่ให้เราได้เห็นกันหรือเปล่านะดอกนี้นะ อีกเจ็ดหมุนนะ คูณยี่สิบห้านะอือหือ คูณยี่สิบเจ็ดแล้วนะเพิ่มคูณไปเรื่อยๆอ่าเก็บคูณไปอีก อ่า คูณยี่สิบเก้านะตอนนี้ เอ้าไหลต่อแล้ว อือหือ คูณ 31 แล้วนะตอนนี้อีก 4 หมุนนะ โอ้โห เมื่อกี้สเต็กถ้าสเต็กมานี่เป็นเรื่องเลยนะเมื่อกี้ถ้าสเต็กมานี่ บอกเลยแฮปปี้มิวอะตอนนี้อยู่ที่คูณ 33แล้วนะ โอ้ยดอกนี้ เพิ่มคูณเฉย โอ้โห เอ้ยเพิ่มหมุนอีก 5 หมุนนะ โอ้โห บอกเลยถ้ามีแบบว่าตัวแพงมาแบบนี้นะ ได้เล่นเลยนะสำหรับแบบนี้เงินรางวัลก้อนโต 840 นะ เอาเลื่อนอีกสามหมุนนะหมุนตอนนี้คูณ40แล้วนะท่านผู้ชมนะ ตอนนี้อยู่ที่คูณ40แล้วนะอ้าจะหมดก็ไม่หมดนะ โอ้โห ผมบอกเลย ผมหมุนประมาณสามสิบหมุนได้แล้วสามสิบฝาแล้วอะขอดอกใหญ่อ่ะคูณเยอะขนาดนี้ ขอดอกใหญ่น้อย ขอดอกใหญ่เถอะโอ้โหตรงนี้ เอาเรื่อง เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะ2,112 นะ วอยไหลไปแล้วโอ้โหตอนนี้ทุกท่านผู้ชมนะ ตอนนี้คูณโคตรหนักนะสำหรับเงินรางวัลดอกนี้2,112นะ เท่าเดิมเลยนะ บอกเลยถ้ามีตัวแพงมาท่านผู้ชม โอ้โห ตัวแพงไม่มานะ ตอนนี้อยู่ที่คูณ คูณ50นะ โอ้โห ไม่มีตัวแพงมานะ แต่ก็ยังได้อยู่นะ ยังหนักอยู่นะสำหรับเงินรางวัลรวม 11,704 บาทนะเอาเรื่องคุปองกาหมดเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวโดนสูบคืนนะท่านผู้ชมนะ ได้แล้วต้องรู้จักเลิกนะ โอ้โห ข้างนอกก็ไหลไหลไปไหลไปเลยอะ่ะ โอ้โห ไหลทุกทั้งนอกทั้งในแบบนี้ โอ้โหสำหรับตรงนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะ2,520นะ เอาเรื่อง โอ้ย